พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ยกระดับระบบขนส่งสินค้า โดย Transportation Management System สิ่งสำคัญของการให้บริการจัดส่งสินค้า คือการบริหารการจัดส่งของ ให้ทันตามกำหนด เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นักวิจัยไทย จึงพัฒนาระบบ Transportation Management System หรือ TMS เพื่อช่วยยกระดับการบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ i t a p สวทช พัฒนาระบบ TMS เพื่อช่วยยกระดับการขนส่งให้แก่ บริษัทสุขสวัสดิ์โฮลดิ้งจำกัด และกลุ่มบริษัทจันวานิชโดยระบบนี้สามารถประมวลผลเส้นทาง การจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และสามารถติดตามตำแหน่งของรถ และดูหลักฐานการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์โดยระบบนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Industrial Data Space ที่กลุ่มบริษัทจันวานิชใช้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัท ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ73 เป็นร้อยละ 91 ในปัจจุบัน จากความสำเร็จนี้ บริษัทจึงกำลังขยายการใช้งานเทคโนโลยี ไปยังบริษัทเครือข่ายต่อไป ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดย i t แทสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000